ตอนนี้เราลองมาดูโจทย์ข้อหนึ่งของสทศที่ออกข้อสอบโอเน็ตเมื่อปีพศ 2562 ซึ่งมีโจทย์อยู่ว่า รูปเลขาคณิต 3 มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศขนาดเท่ากัน 14 ลูก วางซ้อนกัน โดยมีลูกบาศที่ระบายสีอยู่ 2 ลูก ดังรูป ถ้าหยิบลูกบาศที่ระบายสีออกไปทั้งสองลูก แล้วภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า และด้านข้างจะมีรูปร่างอย่างไรอันนี้เราลองมาเข้าใจโจทย์ ดูว่าโจทย์เขากำหนดอะไรมาให้บ้าง ในขณะนี้โจทย์ได้บอกเรามาว่ามีลูกบาศทั้งหมด 14 ลูก และมีขนาดเท่ากันนะ ด้านหน้าให้มองจากทางด้านนี้ ซึ่งเป็นการมองด้านหน้า ด้านข้างให้มองจากทางด้านนี้อ่ะทีนี้เราลองมาคิด ดูวิธีคิดของโจทย์ข้อนี้ ถ้าเราหยิบลูกบาศออกไปทั้งสองลูก หยิบลูกที่หนึ่งออกไป หยิบลูกที่สองออกไป จากลูกบาศทั้งหมด 14 ลูก ตอนนี้จะเหลือลูกบาศที่เราจะพิจารณาทั้งหมด 12 ลูก ด้านหน้าจะแสดงให้เห็นชัด ๆ โดยการใช้สีดังนี้ สีเขียวนี้แสดงการมองด้านหน้า สีเหลืองแสดงการมองด้านบน และ สีชมพูแสดงการมองด้านข้าง จากสิ่งที่โจทย์ถาม ว่ามองภาพด้านหน้าจะเป็นอย่างไรอันนี้ดูพี่นาที่เป็นสีเขียว เราจะหยิบออกไปลูกบาทเนี่ยเราจะหยิบออกไปทีละด้าน เราหยิบแค่ด้านหน้าของเขาออกไปจะได้ดังนี้ หน้าที่หนึ่ง หน้าที่สอง หน้าที่สาม หน้าที่สี่หน้าที่ห้า และ หน้าสุดท้าย อันนี้คือการมองด้านหน้า ต่อไปด้านข้างจะมีรูปร่างอย่างไรชมพูนี้เป็นด้านข้าง หยิบออกไปทีละหน้า หน้าที่หนึ่ง หน้าที่สอง หน้าที่สาม หน้าที่สี่ หน้าที่ห้า หน้าที่หก และหน้าสุดท้าย ดังนั้นเราจึงได้คำตอบนี่คือที่เป็นด้านหน้าและด้านข้างตามต้องการ